มันร้องเบิงวานหลังจากที่เขานอกใจมันไปแล้ว ยังสีเข่าอยู่บอโอเคมื่อนี้กับสีบ่าวหลายคือเก้าเนาะค่ะ เพราะว่ารู้สึกเจ็บคอทันได้เซาเลย เออ บางคนเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นมือสองมือักนั่นล่ะ สภาพ อันนี้เป็นแบบจะอาทิตย์นึ่งเรามั้งเนี่ยโคตรทรมานเลยเจ็บคออ่ะ โอเค สวยงาม โอเค สำหรับเกมเสือนี่เวลาแตกมันได้หลายอะได้หลายหรือโจนมามันได้คูณสิบแล้วค่ะ เออก่อนท้องมา สวยงามจัดจัดอืม เท่าไหร่วะร้อยยี่สิบบาท ขอแบบสวยๆรู้สึกว่ากลับมาเล่นเกมเสือแล้ว วันนี้จะเป็นคนว่าอย่างวะโชคดีคนว่าอย่างอะบอกว่าถือเออประมาณนั้นเนาะเออบ่ได้ได้จัดเลยเห็นไว้หลายนึกว่าจะสิมาให้โอเค เกมเสือนี่ มันไม่ได้เข่าแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะอย่างสิเนาะแต่ว่าย้ำแตกมันแตกหลาย เปียกมันนี่ก็รู้สึกว่ามันหมุนโดน ๆ ว่ะหมุนแบบน่วงๆอ่ะเห็นไหมปกติมันจะไหลแบบ ปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บ ลงมาเลย สภาพ โอเคสวยงาม มาแล้วค่ะสมโอเค โอเค มาดิ โอ้โห สวยงาม อีเชี่ย ใส่เสียงกับว่ได้ เพราะที่ขึ้นเสียงปุ๊บไอ ไอรัดเลย โอเคครับบวกมาร้อยแปดสิบบาทแ่เอาอ่ะไปขออนุญาตปรับไม่แล้วค่ะ โอยโอเค สิบสิบม่คือเก่า สวย อยพอสิใส่เสียงปุ๊บ ขึ้นเสียงมาแบบหายใจเขาปุ๊บไอรัดเลย สภาพ โอเคก่อนท้องมาค่ะ440บาท โอเคหาร้อย สำหรับผู้ใดที่บ้านในกดติดตามเดี๋ยวนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องหลักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะเราก็อย่าลืมเสียนบอมบีอพีเนาะค่ะเป็นกลุ่มที่ไลแกมของมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเลยสู้มือเลยเออช่วงนี้ก็จะมีไล่สดเอ่อสู้มือน้ำเนาะค่ะช่วงนี้จะมีไล่สดสู้มือเลยสำหรับคนที่มักแบบลากิจกรรมอ่ะเออไล่สดนี้กิจกรรมให้หลาย ๆ เนาะค่ะ คอ๋อเจ็บพอเลยโอ้โหก่อนทองมาหากไว้ตกเอ่อ ล็อกแรกช่องสามนี่สวยๆ เลยนะสองช่องเลยนะ โอเค เอ้เก็บอเ้ก่อนทองมาแล้วค่ะก้อนทองมาบวกมาสี่ร้อยบาท มาดิ ขออีกรอบนึงมา น่าจะได้ปรับใหม่เลยหางมาอีกรอบนึงอ่ะ โอเคจะโพกมาหายใจไม่ออก เร็จร้อย ไปค่ะเชี่ยอย่างวะเนี่ยเป็นอย่างมันค่อยหมุนแบบที่โอ้โหมาโดนอีกเสือมาเต้นเนาะค่ะ โอ้โหบาม้าสองรอบ สภาพ อย่างวะเนี่ยโอ้ยเสือหายใจบ่ออกแล้ว เปิดแอร์แล้วก็หายใจไม่ออกเลยเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนแป๊บนึง จะเข้าเนาะเฮ้มาดิ โอ้โห อีเที้ยบ่เข่าเลย มาดิ เออ โอ้โหกลัวสิมาให้ บวกมาสี่ร้อยค่ะ เป็นพันหนึ่งพอดีไม่สุดท้าย ไปขออนุญาตปรับไม่นอกเป็น40บาท โอ้โห ก็จีดันขึ้นมาได้ มันยากเกินเหลือเกิน มาดิ โอ้โหไอเชี่ยแบบ หมุนแบบเคิร์นว่าอย่างอ่ะ มันน่วงอ่ะ มัน มันหมุนโดนอ่ะ อะไรกันครับเนี่ย ว่าเข้าใจว่าคนอื่นเป็นโควิดมันคือเป็นแป๊บเดียวมาดูนะคือเป็นโดนเนี่ยเอาตะโพกไหมอีก เขาพูดสิไปไงมาสิเซาเลนแล้ววะถ้าเขาดีเซาเลนเลยได้เนี่ยว่าไหวละเจ็บคออ้าวสวยงามเขาอิหลีว่ะมาดูละกูเล่นต่อบอกว่าสิเซาเลนบ่เซาเนอะค่ะ 2,750บาท ไปขออนุญาตขยับไม่เนาะโอเคใส่ลอยนึงค่ะสิบไม่ไป ฉันตัว ที่ฉันบอกว่าฉันจะเซาเล่งฉันตัว เพื่อที่จะให้เธอให้ฉัน มาดิสวยเออหายใจไม่ออกเลยสูอากาศมันเป็นยังไงคือ ไป มันต้องมาให้ละเออ โอ้โหสองว่ะ มาดิ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 ไล่โซดออกมาดุแน่นอนสำหรับคนที่มักเล่นกิจกรรมไล่โซดอะเข่ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้สู้มือเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไงเมื่อนี้ดูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ